ก็มีเจอเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานท่านคนอื่นด้วยค่ะ หมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ แค่หนูเจอสิ ใช่ค่ะ อ่า เอาดิ เหตุการณ์เป็นไงน่าสนใจมาก อ่ะเล่าเลยดีกว่า ต้องเกินกับอย่างอย่างแรกคือต้องฝัสีพี่วีแล้วก็ชาวเดอะกดสตอรี่ทุกท่านนะคะมอนต้องเกินก่อนว่า อย่างบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องเล่าที่หนูเคยเล่าไว้ อืคือโมนะคะะเป็นคนที่ได้หลักๆคือได้ยินอย่างเดียว แล้วก็อย่างที่หนูอ่ะ พูดมาตลอดว่าหนูอ่ะจะได้ยินนะแต่ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเนาะจนเริ่มทำงานพี่วี นะ ที่ทำงานแรกอะพี่วี ก็อาจจะแบบ มันก็มีเสียงแหละคนจะเคยทักไว้ว่าอ่ะจะมีคนพูดว่า เนี่ย ถ้าเช้าเช้ามาทำงานอ่ะ แล้วได้ยินเสียงกระดิ่งไม่ต้องตกใจนะเสียงกิ่งอะพี่วีที่เขาไว้คนเรียกเรียกเรียกให้มารับอาหารนะคะครับไออย่างใช่ค่ะอย่างที่แรกอะค่ะก็คือจะแบบก็แบบรู้ว่าอ่ะปกติ เออ ก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะ แล้วแล้วแบบพอเราหนูไปใช่ปะก็จะมีแบบบันนีก็จะมีเสียงคนเรียกเงี้ยเรียกชื่อเงี้ยหนูก็ไม่ได้สนใจ อ่าอันนั้นจากที่แรกหนูหนูก็อ่าก็ยังซอบซองพอมาที่ทำงานปัจจุบันอ่ะพี่วีก็คือคือร้านร้านเนี้ยค่ะก็คือแบบ อ่าสาขาที่หนูอยู่อ่ะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ เปิดได้เกือบเกือบปีแล้วค่ะ ครับนาที่แรกที่มาอยู่ช่วงประมาณสองสามเดือนแรกก็ยังปกตินะคะ ยังยังไม่มีอะไรแปลกๆ จนช่วงพักหลังค่ะ น่าจะเป็นช่วงเราๆน่าจะช่วงช่วงตุลาค่ะ ประมาณปีที่แล้วค่ะพี่วีเหตุการณ์แรก เริ่มก็คือเริ่มเกิดตอนที่หนูอ่ะเปิดร้านคนเดียวอยู่ร้านคนเดียวเลยไม่มีใครคือร้านเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่มากค่ะ พื้นที่ร้านก็คือ จากจะมีแบบจะมีโซน โซนเป็นโต๊ะโต๊ะลูกค้าที่ให้ลูกค้านั่งได้ประมาณสามสี่โต๊ะครับ ถัดมาก็จะเป็นแคชเชียร์ นอจากแคชเชียร์ค่ะ ก็จะเป็นสเตชันที่อ่ะไว้ทำขนมครับแล้วก็พอเลยจุดทำขนมไปนิดนึงค่ะ ก็จะเป็นจุดซิงค์ล้างจานค่ะแล้วคือวันนั้นนะคะหนูหนูก็ปกติเลยก็ อ่ะทำงานไปแล้วก็เหมือนแบบล้างคงล้างของนะพี่วีแล้วอยู่ดีวันนั้นอ่ะหนูก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพี่วีก็ดังมากหนูก็เสียงดังตึ้ง เที่ยหนูก็งงตึงคือเสียงเหมือนของตกอยู่แต่เสียงดังมาก เออ เออ เสียงเหมือนของอะไรใหญ่ๆ ตกถูกไหมเหมือนของอะไรใหญ่ร่วง ใช่ไหมหนูก็แบบเที่ยหนูหนูหนูหนูก็คิดเอ๊ะเดี๋ยวนะ เสียงมาจากข้างร้านหรือเปล่า เพราะว่าร้านที่ติดกันนะคะกำแพงเขาจะเป็นเหมือนกำแพงแบบโป่งๆพี่วีคือถ้าเสียงฝั่งนู้เขาทำอะไร มันจะสะท้อน ครับ หนูก็มาหนูก็มาคิด แต่ไม่ใช่เสียยหนูก็แบบ ไม่น่าใช่ปะเสียงมันมันดังดังในร้านเราอะคืออยู่ใกล้หนูมาก หนูแบบ แล้วเสียงอะไรอะดังจากไหนหนูก็หาต้นตอก็ไม่เจอไม่เจอของ เจอแค่ เหมือนเป็นเศษเหมือนอาเขาเรียกว่า เหมือนเป็นชิ้นชิ้นส่วนของตรงช่วงสวิตไฟอะค่ะเป็นอันนี้เดียวหนูก็มองอ่ะอันแค่นี้ก็ไม่น่าจะเสียงดังหรือเปล่ามันเป็นพลาสติกอันเล็กแผ่นเล็กๆอะค่ะ เดี๋ยวนะ พี่เข้าใจแล้วหนูก็แบบมันคือไอ้ฝาปิดของสวิตไฟถูกไหมหนู อ่า มันมันเขาเขาเรียก มันเป็นเหมือนอย่างเงี้ยพี่วี มันไม่ใช่ตัวตัวปิดค่ะเหมือนเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างพี่มันจะเป็นบางๆอันเล็กๆหนูก็แบบมันร่วงมาจากตรงไหนหนูก็หยิบมาดูมันร่วงมาในชิ้นต่างๆหนูแบบแสดงหนูก็เลยหนูเลยยินหนูเลยจะว่าน่าจะไม่ใช่จากข้างร้านเลยเสียงอยู่ร้านแล้วเพราะไอ้ชิ้นส่วนนี้ลร่วงลงมาอ่าค่ะ เสร็จแล้วหนูก็แบบอ่ะก็คงไม่มีอะไรก็ไม่ได้สนใจค่ะ พอมันผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งพี่วี วันนั้นอ่ะก็คือ บริเวณเดิมเลยวันนั้นหนูก็นั่นแหละกำลังล้างตรงล้างตาเลยอยู่ตรงหลังหลังตรงซิงค์อะค่ะ ข้างหลังครับแล้ววันนั้นอะหนูอยู่กับที่หัวหน้าอีกคนนึงเขาก็อยู่ตรงหน้าคาเชียครับ แล้วอยู่ดีๆก็เหมือนเดิมนะคะพี่วีเสียงดังตึ้งหนูก็หนูกำลังจะหันไปถามพี่เขาว่าพี่สะดุดอะไรหรือเปล่า อืมเขาก็มาถามหนูว่าหนูหนูไปเตะรถเข็นของเหรอหนูบอกว่าหนูเปล่าพี่หนูล้างตาอยู่ครับ เราก็มองหน้ากันอย่างเลอะหลาว่าอ่ะเสียงมาจากไหนอ่ะเออ ก็เริ่มเลอะหลาแล้วหนูก็หนูก็หนูก็ว่าก็เหมือนแบบเริ่มไม่เล่าเขาฟังว่าหนูก็เจอมาบ้างแล้วพี่ ครับ เขาก็เลยบอกว่าอ้าวเอามันรับทำน้องแบบในนี้มีหรออะไรเงี้ย เพราะที่แรกอย่างอย่างที่บอกหนูจะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังว่าหนูวัดได้ยินนะอืมน้อยคนที่จะรู้หนูบอกว่าอยากเล่าให้ใครฟังพอเหมือนพอเขาก็เลยเหมือนแบบเริ่มสังเกตกันพอผ่านจากตรงนี้ไปอะค่ะ ก็จะมีแบบเป็นน้องเพื่อนในร้าน เขาก็อยู่กันแล้วเหมือนแบบน้องคนนั้นอ่ะ ก็จะฟิลฟิลคล้ายๆหนูพี่วีเขาก็จะอยู่ในร้านทำงานอ่ะแบบทำงานอยู่คนเดียวงนี่คนะคะแล้วอยู่ดีเหมือนเขาก็เหมือนแบบอยู่ดีของอ่ะพี่ของในร้านอ่ะมันก็ร่วงมาจากบนชั้นน้องมันก็ตกใจแบบของร่วงมาได้ยังไง ครับ เหมือนแบบ เขาเขาก็เหวอเหวอกลัวกลัวแล้วเหมือนเราก็เริ่มเล่าต่อกันว่า แต่ละคนก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆในร้านนะแบบร่วงมาจากตรงไหนไงทำไมของร่วครับเราก็เริ่มเล่าต่อๆกันนะ จนมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เหมือนว่า อันเนี้ยเจอ น่าจะเจอกันประมาณสองสามคนนะคะครับ ณวันนั้นน่ะ หนูว่า น่าจะเป็นช่วงที่หนูไป พักเบรก พักเบรกแหละหนูออกกินข้าวปกติค่ะ แล้วเหมือนพอหนูเดินกลับมาที่ร้านน่ะน้องอีกคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าอ้าวหนู ที่แรกอะหนูนูหนูรู้ว่าพี่โมนะกลับเข้ามาในร้าน เพราะว่าจังหวะที่เขายืนทำงานกันอยู่อะอืมมันเป็นความรู้สึกเหมือน อ่าเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนลมอะลมพี่วีผ่านตัวเราผ่านตัวน้องเขาไป ผ่านตัวพี่คนนึงไปและเดินเข้าไปหลังร้านอารมณ์เหมือนลมปะทะเขาเขาก็เลยเหมือนน้องคนนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปดูหลังร้านตอนที่แรกน้องเข้าใจว่าเป็นหนู ซึ่งเดินไปดูหลังร้านไม่มีใคร น้องคนนั้นเขาก็เลยแบบพูดหนูว่าหนูว่าพี่มองเข้ามาแล้วเขาบอกว่าน้องบอกว่าทำไมไปความสุขทำไมกินข้าวไวจัง เมื่อหนูเพิ่งออกไปแล้วแบบ มีสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะเดินผ่านตัวน้องเข้าไปหลัง้นน้องก็เลยว่าเล่าให้หนูฟังว่า เนี่ย เป็นแบบนี้พี่มอนหนูก็เลยว่า เจอเหมือนกันหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนทุกคนก็ค่อยๆเริ่มเล่าเรื่องราวว่าเออทุกคนเจอนะเจออะไรอย่างเงี้ยพี่เอแล้ว หนูก็เลยากว่าเมื่อวันนั้นอยู่ดีๆ แหละ พอวันวันผัดถัดจากนั้นมาหนูก็ยืนเหมือนแบบยืนอยู่กับไอ้น้องคนที่เจอิญกันนก็ยืนเล่นกันอยู่ยืนเล่นกันหนุนรอลูกค้ารอออเดอร์อยู่ค่ะ ครับ แล้วเหมือนอยู่ดีๆมันก็คุยกัน น้องว่าเออแบบมีไม่มีก็อยากรู้แหละอืม คือถ้าคือน้องคนเนี้ย มันก็จะมียาดมยาดมมันเลยหนูก็เลยว่าอยากรู้ปะละ่ะ ว่ามีไม่มี อืมก็ยืนอยู่สองคน หนูก็ยืนกันเลย หนูก็เลยบอกว่าลองปะละ่ะลองหมุนยาดมดูว่าว่าจริงไม่จริง ลองอะไรนะหมุนยาดมอ่ะพี่มีก็คือให้ให้ให้ตัวหัวยาดมใช่ใช่ค่ะ ยาดม อืม อารมณ์มันละมุนขวดแก้วพี่วีก็คือให้หัวยาดมอ่ะหันไปตามคำถามที่เราถามอ๋อครับอ่าอ่าอ่านั่นแหละค่ะพี่วีแล้วคือพอไอตัวคือข้างข้างหลังตรงที่เรายืนมันจะเป็นแบบเป็นเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบวางของอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ แล้วหนูก็ยืนหนูว่าจะยืนอยู่ทางฝั่งฝั่งขวา น้องยืนฝั่งซ้าย ก็เลยเหมือนตั้งคำถามขึ้นมา น้องเลยถามว่า น้องมันก็เลยถามว่า อ่ะ อยู่อยู่ในร้านนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนน้องเป็นคนถามเราว่าถ้าถ้าอยู่ตรงฝั่งหนูในหัวให้หัวยาดม่หันมาทางหนูแต่ถ้าอยู่ยืนข้างน้องหันทางน้องหรือถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ ให้ยาดมหันไปทางให้หัวยาดมหมุนไปทางอื่น ซึ่งคำตอบที่เราได้พี่เขาอยู่หลังก็คืออยู่หลังร้าน อยู่หลังร้านใช่อยู่ตรงโซนพวกเก็บพวกตู้เย็นเก็บของค่ะ ซึ่งตรงโซนนั้นเป็นโซนเดียวกันกับที่เราได้ยินเสียงหรือเปล่า ใช่ค่ะอ๋อ่ะ แล้วเสร็จแล้ว อ่ะ ก็เลยมันกับว่าก็ยังก็ทีแรกก็หนูก็พูดน้องว่า คือเหมือนหนูเล่าว่าเนี่ยบางทีก็จะมีคนเรียกใช่ไหมหนูก็เล่าให้น้องฟัง น้องก็เลยอยากรู้ว่าเขารู้จักชื่อจริงไหมมน้องก็เลยบอกว่า อ่างั้นพี่โมนี่อยู่ตรงไหน พอหมุนพอหมุนยาดมปุ๊บหัวยาดมอ่ะก็หันทางหนูครับ น้องหมุนอยู่สามรอบก็ทางหนูสามรอบเลยค่ะ เออ ถ้าเกิดว่ามันแล้วพอหนูแล้วแป๊บนึงน้องมนหมายความว่าการเทสครั้งเนี้ย น้องน้องคนที่เล่นกับเรา อ่ะกำลังเทสว่าพี่โมนมันอาจจะฟุกก็ได้ที่มันจะหมุนไปทางนั้น เอาอย่างนี้เราลองหมุนแบบลักษณะของระบุว่าถ้าเขาสื่อสารกับเราจริง ๆ ให้มันย้ำที่เดิมในการหมุนสามรอบ ทั้งสามรอบหมุนเข้าหาน้องโมนหมดเลยเหรอใช่ค่ะ เออเออเอออ่ะยังไงต่อเขาเขาก็เลยอยากรู้อย่างนี้หนูบอกเขาดูแล้ว่างั้นลองไหมล่ะ ลองลองลองให้อาดม อ่ะ อาจจะมันอย่างที่ว่าฟุกไหมว่าเป็นหนู อืมลองเป็นชื่อเคสคือน้องน้องมาชื่อน้องเคคือคนนี้ง่ายก็คือน้องเคอะพี่เคอะมาทำงานกับหนูอยู่เคก็บอกหนูก็บอกเคโอเคงั้นน้องบอกพี่ว่าเคอยู่ฝั่งไหน ครับ ซึ่งหวยาดมก็ไปทาง ไปทางด้านซ้ายค่ะคเทอยู่ซ้ายมือหนูเออ แล้วเหมือนความความแปลกคแล้วคำถามก็ตอบต่อเนื่องไป ก็เลยบอกว่า ก็เลยถามเคกเลยถามต่อว่าแล้ว คือเขาเรียกใช้คำว่า อ่าท่านท่านตายยังไง ตายแบบโดนฆาตกรรมธรรมชาติหรือยังอื่นอะไรเงี้ยค่ะ อืม ซึ่งคำตอบที่เขาให้เราคือเขาตายธรรมชาติค่ะ แล้วน้องก็เลยถามต่อว่า แล้วอาอยากไปจากที่นี่ไหมมหรือว่าอยากอยู่ที่นี่คำตอบก็เลยออกมาประมาณว่า คือเขาก็ ไม่ได้คำนองว่าก็ยังอยู่ต้องอยู่ที่นี่ค่ะเหมือนแบบ ก็ไม่ออกออกไปไหนไม่ได้ประมาณนี้ค่ะต้องอยู่ที่นี่หนูก็เลยหนูก็เคก็เลยบอกพี่หนูคนรู้ว่าเลิกเล่นกันเถอะหรือประมาณนี้ก็คือเราเนาะคำตอบที่แบบเราอยากรู้ก็คือตรง คือความอย่างที่หนูบอกอะความฟุกอะ ในเมื่อออกมารูปการแสดงว่าอ่ะเขาก็อยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างที่แบบปุกในระดับหนึ่งครับ แล้วก็พอพอเมื่อน่าจะเมื่อต้นเดือนเนี่ยค่ะพี่วีครับมันก็จะมีวันหนึงสำหรับตัวหนูเองอ่ะ วันนั้นหนูก็ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยค่ะพี่ก็รอลูกค้าแล้วคือ พอเราอยู่ร้านพวกเนี้ย มันก็จะมีพวกออเดอร์ที่เป็น พวกอ่ะพวกแกรพวกไลน์แม่นะคะ และเช้าเช้าวันนั้นอะหนูก็ยืนยืนรอออเดอร์แล้วเหมือน แอปแอปไลแมนดังครับพี่ ครับ หนูก็เลยจะมาดูว่าออเดอร์อะไรเข้า แล้วพอมนเป็นเป็นขนมชิ้นหนึ่งพี่วีแล้วหนูก็เลยู้ว่าอ้าวขนมขนมตัวนี้เข้าหรอ ก็เลยเดินไปดูหน้าตัวของมีไหม ครับ ซึ่งพอเดินไปดูปุ๊บหมดค่ะอืม หนูก็เลยอ่านหนูก็เลยเอาเอาของคงจะของหมดแล้วลืมปิดกันเลยเงี้ย หนูก็เลยโทรกลับไปหาลูกค้าค่ะว่า อ่ะขอโทษนะคะลูกค้าเมนูนี้หมดค่ะจะสนใจเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมอืมลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะงั้นยกเลิกออเดอร์เลยอ่ะหนูก็ทำการยกเลิกออเดอร์ให้ลูกค้าไปเพี่วิครับพอยกเลิกเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเข้าไปดูในอ่าตัวล็อกรายการเมนูค่ะว่า ไม่ได้ปิดตลอดอะไรเงี้ยอืม แต่อันเนี้ยของความแปลกของมันคือพอหนูเข้าไปดูค่ะพี่วีตัวแอปล็อกขนมล็อกค่ะหมายความว่าตัวแอปนะมันล็อกขนมตัวนี้ไปแล้วว่าหมด ใช่ค่ะ แต่มีการสั่งมาจากไหนไม่รู้ ใช่ค่ะเออฮะสั่งมาได้หนูหนูก็เลยใช่หนูก็เลยคิดว่าหนูสั่งมาได้ยังไงอ่ะคือหนูก็มองว่าอ้าวแล้วคือ เดอร์นี้คือไปเปิดตอนไหนนี้เมื่อเราดูแอปมันล็อกอ่ะ หนูก็เลย หนูก็แล้วหนูก็บอกอ้าวงงงคือคือยังไงอ่ะ แล้วโดยปกติอะค่ะ หนูก็จะเป็นคนที่แบบ จะชอบดูว่า อ่า เดือนนี้นี่วันไหนวันพระบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดือนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจเข้าไปดู อืมตรงกับวันพระค่ะเป๊ะเลยเหรอ ครับ วันพระเลย เออ หนูก็อ่อนพระแล้วยัง คือหนูหนูหนูก็เลยบอก บอกพี่ที่ร้านแล้วคนนะคนคนนูว่า คือหนูก็เลยถามเขาว่าพี่ถามหน่อยร้านเราเนี่ยเขาทำบุญไปยังอืมคำตอบพี่หนูได้มา คือ ยังไม่ได้ทำบุญเลยหนูหนูว่าอ่ะเขาไม่ทำบุญกับเราแล้วเนี่ยเออทำบุญยังไม่ทำสอง ตั้งแต่เปิดร้านมา คือด้านหน้า ด้านหน้าหาค่ะพี่วีเขาจะมีเป็นองค์พระพรหมเนี่ยก็ไม่เคยไปไหว้กัน ตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านจนทุกวันนี้จก็ยังไม่ได้ไปไหว้ค่ะ เจ้าของ เจ้าของเขาเนี่ยจะไปไหว้ทำไมอ่ะ น้องโมนพี่ถามหน่อยว่าเท่าที่น้องโมนไปทำงานที่นี่น้องโมนดูแล้วเจ้าของเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อในทางไหน ทางไหนหมายถึงเป็นเป็นดูเป็นคนทางฝั่งศาสนาไหน ถ้าเป็นคริสต์อย่างเงี้ย รับรองเลยพี่ว่าไม่ไม่ไหว้แน่ ไม่ไม่มีไหว้เจ้าที่แน่ ถ้าเป็นอ่าอย่างอิสลามเงี้ยก็ก็อาจจะไม่เลยแหละ หนูไม่แน่ใจว่านับถือศาสนาอะไรค่ะพี่วีแต่แค่แบบที่ร้านเราหนูแบบ ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจเรื่องศาสนาเลยค่ะว่าแต่แต่ให้หนูเดาดูว่าก็น่าจะพูดค่ะแต่ก็ไม่ไม่เคยมีใครว่าถึงว่าเราไปเราทำบุญไหมครับ เราหรือว่าเราไปไหว้เจ้าที่เจ้าที่อยากยินไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เกิดเรื่องเนี้ยก็จะไม่มีใครนึกว่าเออจะไปไหว้นะ อะไรเงี้ยเออ หนูก็เลยหนูก็เลยคิดหนูหนูก็เลยว่า น่าจะเป็นเจ้าที่แหละ เพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่หนูจับอะไรนะจับเสียงได้ตั้งแต่ที่เขาเรียกชื่อหนูก็คือหนูก็บอกว่าหนูมั่นใจว่าท่านหนูหนูใช้คำว่าท่านน่ะเป็นผู้ชายหนูพูดคำนี้แต่แค่ว่าไม่เห็น ซึ่งถ้าถามว่า ตั้งแต่วันนั้น ตั้งแต่วันแรกที่เจอท่านจนทุกวันเนี่ย ก็เหมือนละเหมือนเอาง่ายๆเขาเหมือนเขาเหมือนแบบท่านก็คือแบบใช้ชีวิต ก็ยังอยู่ในร้านทุกวันเลยนะคะ เหมือนเขาก็อยู่อยู่รอบๆ ตรงนั้นตรงน็้แบบก็ไม่น่ากลัวอะไรเหมือนแต่เหมือนเขาไม่รู้ว่าใครแบบ อาจจะแบบ มาไอ้นี่ไหมเขาเรียกอะไรนะมาบอกให้รู้ว่าอยู่อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ หมายถึงก็อยากจะบอกให้รู้ว่า มีเราอยู่ตรงนี้นะ ถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าสื่อสารหรือว่ารับรู้ได้ก็ทำบุญให้เราบ้างทำเอาอะไรไปวางให้เราบ้างอะไรเงี้ย ไม่รู้นะความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าค่ะหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเออ หรือเขาอาจจะหิวแต่ไม่เคยได้รับการแบบ ให้เขาเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เออ ก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะหนูก็ไม่เคยเห็นแบบว่ายังแต่ทำงานครับอ่ะ แล้วหลังจากที่หนึ่งคือเราได้ยินเสียงจากในร้านดังปั้งต้มตับอะไรสักสักอย่าง แล้วก็รวมไปถึงการที่เราอยากลองในเรื่องของการหาคำตอบอะไรบางอย่าง ด้วยการแบบไปหมุนยาดม ตั้งคำถามอะไรเงี้ยเหมือนฟิล เข้าใจนะเข้าใจเหมือนแบบ วิธีการสื่อสารอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดเขามีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเนี้ย มันมีมันมีมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกบ้างไหมหลังจากที่เราไปทำอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะอ่า ถ้าเป็นส่วนส่วนตัวนอกนอกเหนือจากเนี้ย ยังไม่มีใครกล้าทำอะไรเพิ่มค่ะพี่วีเพราะว่า จริงๆนะเรื่อง เนี้ยไอ้เรื่องยาดมจริงๆหลักอ่ะจะเป็นรู้หนูกับเคสองคน เราไม่เล่าให้ใครฟังครับ แล้วแล้วน้องโมได้มีได้มีเอาของไปไหว้บ้างไหมทำเองแบบไม่ได้ให้ ให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยหนูอะหนูยังไม่ได้เริ่มทำแต่หนูหนูก็นก็ว่าหนูหนูจะเริ่มทำแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ารู้สึกเลยว่าเขาเขาก็อยู่ตรงเนี้ยทุกวันมันเขาก็ยืนอยู่อยู่ใกล้ๆกับที่แบบที่หนูอยู่อะไรเงี้ยแบบ ก็ต้องต้องทำเองนั่นแหละเพราะอย่างพี่วีว่าคือถ้ารอคนอื่นนะว่าก็คงเนียแจะยังไม่ได้ไปว่ายังไม่ได้ทำอ่ะพี่ก็คิดว่าแบบนั้นว่าถ้ารอให้เขาตัดสินใจแทนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าก็น่าจะน่าจะไม่ไม่ได้อะไรหรอก แต่ก็อย่างอย่างน้องโมนอย่างเงี้ยน้องมนอยู่ในรายการพี่อยู่แล้วเงี้ยเวลาพี่ปิดรายการเราก็จะมีการแผ่เมตตาเนะเราก็จะแผ่บุญกุศลอะไรเงี้ยก็ระหว่างที่ปิดรายการหรือถ้าสมมติเราฟังรายการอยู่แล้วน้องโมนหลับก่อนเลยก่อนหลับก็นั่นแหละ แผ่กุศลให้เขา ให้เขาได้รับบ้าง อะไรบ้างอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้สิก็ เรายังไม่เรายังไม่มีโอกาสได้เจอเขาแบบเป็นตัวเป็นตนนะนะก็ ขอให้มีโอกาสแล้วกันนะไม่จะได้ชัวร์ไง จะได้ชัวร์ว่า อ๋อหน้าตาแบบนี้ ทำบุญให้พี่คนนี้ค่ะเข้าใจถูกเออเข้าใจถูกหนูทำบุญให้พี่คนนี้ค่ะ